ขอร้องก็เป็นเพิ่มหน่อย โอ้โห อะไรวะนะมาถึงก็ดำเลย มาถึงก็ดำเลยเช็ดเค มาถึงก็ดำเลยอย่าไปหยองจัดกันต่อแบบ ไม่รอช้า จัดกันต่อแบบไม่รอช้ารอบนี้ขอจำแจมเด้อมา เอาดีๆ รอบนี้ขอดีมาตัวคูณ ตัวคูณว่าไงตัวคูณเออสวยงามครับผม อยากได้20สปินแบบคูณ 20อ่ะได้ปะ20สปินคูณ20อ่ะเออมาดิคูณ12แล้วนะจังหวะในคูณ12แล้วนะ คูณ14 จัดไปดิครับ มาดิมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับมาดิครับโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วไหมล่ะกูมามามามามามามาดีส่งมาส่งมาดีจัดบอกได้เลยว่าส่งมาดีจัดครับผมมาคูณ20 ต้องมาแล้วจังหวะนี้คูณ20ต้องมา โอ้โหแล้วได้ซะด้วยเกือบแล้วไหมล่ะ เกือบแล้วไหมล่ะตัวคูณคูณ20 นะมานะมาขอสปิน 20 ด้วยได้ไหมโอ้โหเกือบแล้วไหมล่ะมามามามา สิบสองสิบสองว่าไงสวยงามผมฉลุยฉลุยนะสิบสี่กันต่อสิบสี่กันต่อฉลุยจัดไปสิบหกว่าไงครับผมต้องนี้ดีวะมาดีจัดเพื่อนมาดีจัดผมว่าน่าจะได้นะยี่สิบคูณยี่สิบเนี่ยยี่สิบคูณยี่สิบเนี่ยจัดไปดีมายี่สิบคูณยี่สิบต้องมาแล้วจังหวะนี้มึงอย่ามาพลาดสุดท้ายนะเออสวยงามครับผมเช็ดเค้ มาดิครับ แปะนอนแปะนอนมึงต้องมาแล้วแหละจังหวะเนี้ยแปะนอนต้องแตกให้แล้วแหละจัดไปครับผม มามาขอจำแจมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะมานะดูดิเบ็ดหนึ่งมันจะจ่ายให้กูเท่าไหร่ดูดิเบ็ดหนึ่งจะจ่ายให้กูเท่าไหร่คูณยี่สิบเนี่ยเออไหลๆไปดิครับไหลๆไปดิครับ ไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอแล้วนะ มาถึงได้รางวัลก้อนใหญ่ก็โตไป42บาทเลยมาดิ มาดีมาดีมาดีจัดไปโอ้โหเอโอ้โหเอเต็มกราฟเลยแต่ช่องแรกไม่ไม่เข้าเช็ดโคกเออเสียดายแล้ววายเต็มกราฟอย่างนี้ก็แตะเต็มกราฟนะครับรออะไรดอกนี้รู้เรื่องบอกได้เลยว่าดอกนี้รู้เรื่องแล้วไหลต่อซะด้วยเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องจัดครับผมบอกเลยว่าคอมโบนี้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตซูเปอร์ไป 422 บาทเลยนะมานะมาแล้วมันมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยขออีกหน่อยเว้ยขออีกหน่อยได้ไหมเพื่อน ไหลไปดิไหลไปดิเคด้วยว่าไงโอ้โหเคด้วยไปอยู่หลังหมดเลยเคด้วยไปอยู่หลังซ้ำหมดเลยนั่นแหละไอตัวเขียวอันนี้เข้าโคตรดีเลยนะนะไอตัวเขียวนี้เข้าดีจับ 12 สปินเพื่อนจัดไปครับผมจัดไปช่องแรกไม่มาอีกแล้ว ช่องแรกไม่มาให้กูอีกแล้วเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยคูณ20 เลยนะคูณ20เลยนะ ปึ๊บโอ้โหเกด้วยมาทำไมวะนะเอาตัวหนักๆหน่อยดีตัวแพงๆหน่อยดีฮัลโหลกบกบสวยงามดอกนี้เอาเรื่องครับผมเอาเรื่องครับผมรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีก 47 บาทนะมั้นะมาอีกเจ็ดสปินอีกเจ็ดสปินว่ายังไงอีเจ็ดสปินว่ายังไงครับผมโหแล้วด้วยตัวเขียวมันเข้าดีจัดเลยมันสเก็ตเตอร์มา 2 ตัวสเก็ตเตอร์มา2ตัวแล้วจังหวะนี้ฟรีในฟรีหรือเปล่าสเก็ตเตอร์เกมยังจสี4ตัวนี่หว่าจ้ะเออไม่ได้หรอก ขออีกหน่อยได้ไหมขออีกหน่อยได้เปล่าโหลหมดกอกแล้วเหรอ เฮ้ยหมดกอกแล้วเอรอสามสมิสุดท้ายมันเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ว่ดอกนี้ ไหลต่อไหมว่ายังไงก้อนใหญ่ก้อนโตเป็นสิบบาทนะผมยี่สิบาทก็ก้อนใหญ่ก้อโตนะเป็นหนึ่งสมิสุดท้ายเออจัดไปสวยยังได้อยู่ว่ะยังได้อยู่ยันจะเป็นสุดท้ายเลยนะมันอะ